วัสดีค่ะ ลูกนิกไอมดค่ะ ตอนนี้ Apple เปิดโปรแกรมซ่อมฟรี ในเจ้าตัว AirPods Pro ที่มีปัญหาด้านเสียงดังนี้ค่ะ หนึ่งคือปัญหาเสียงช็อตหรือว่าเสียงแตกขณะที่เราใส่เจ้า AirPods Pro เนี่ยออกกำลังกาย หรือว่าคุยโทรศัพท์ และอีกหนึ่งปัญหาก็คือ ฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนที่ยังทำงานได้ไม่ดีนัก เมื่อเราเปิดระบบตัดเสียงรบกวน เสียงเบสจะเบาลง หรืออีกเคสหนึ่งก็คือเราจะได้ยินเสียงรบกวนภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องบินหรือว่าเสียงถนนค่ะ ปัญหาที่เกิดนี้จะเกิดขึ้นกับเจ้า AirPod Pro ที่ผลิตก่อนเดือนตุลาคมปี 2020 ค่ะสำหรับใครที่มี AirPods Pro ที่ผลิตก่อนเดือนตุลาคมปี 2020 และเกิดปัญหาเสียงเหล่านี้ ก็ให้นำเจ้า AirPods Pro เข้าไปที่ศูนย์บริการ Apple ได้เลยค่ะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ AirPods Pro นะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์ กดแชร์และ Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ